แว่นเหรอไม่อะเราเราไม่ไม่อย่าเลยดีกว่า เราว่าไม่ควรอะอย่าอย่าอย่าอย่าเอาเข้ามาใกล้นะอย่าอย่าบอกว่าอย่าอย่างไรละยละอย่าสวัสดีค่ะ